พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดข้าวกำ ข้าวกล่ำดอยสะเก็ดเป็นหนึ่งในข้าวกล่ำล้านนาลำต้นสีม่วงเข้มหรือสีดำเปลือกเมล็ดและเมล็ดข้าวกล้องเป็นสีม่วง และในเมล็ดข้าวกล่ำมีสารประกอบฟีนอลิกที่สกัดมาใช้ประโยชน์โดยนำไปใช้เป็นส่วนผสม ในการผลิตเครื่องสำอางข้าวกล่ำดอยสะเก็ดได้ ซึ่งนอกจากจะคงความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าของข้าวกล่ำด้วยครับ กลุ่มสมาชิกสมาคมการค้าเครื่องสำอางสมุนไพร ล้านนา ร่วมกับ i t แทสวทช โดยทีมนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดสารสำคัญเข้ากับดอยสะเก็ดจึงเป็นที่มาของโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากสารสกัดเข้ากับดอยสะเก็ดโดยการศึกษาฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง ของเข้ากับดอยสะเก็ดนั้น พบว่ามีฤทธิ์ต้านริ้วรอยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านออกซิเดชันช่วยยับยั้ง งการสร้างเม็ดสีเมลานิน ในผิวหนังได้หมอจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าในรูปแบบครีม เซรั่ม และแชมพูได้ มุ่งเน้นงานวิจัย ตอบโจทย์ประเทศไทย โดย สวทช และหน่วยงานพันมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000